Música สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนระบบเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์ผมอาจารย์เสรีชัยใจฮึก จากสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และที่ดีสารสนเทศ จะมาสอนในบทเรียนนี้นะครับ ในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่วงจรไฟฟ้าภายในบ้าน ตั้งแต่วงจรไฟฟ้าลูกกลมวงจรไฟฟ้าขนานและวงจรไฟฟ้าผสมนอกจากนั้นแล้วนักเรียนจะทำการเรียนรู้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เป็นอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆ เช่น 1 อุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องเตือนภัยไฟไหม้ 2. อุปกรณ์เตือนภัย เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว 3. อุปกรณ์เตือนภัย เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วม และอุปกรณ์เตือนภัยแสงต่างๆ อุปกรณ์พวกนี้นะครับจะสามารถติดตั้งในบ้านเรือนได้ การติดตั้งนั้นไม่ยากเลย นักศึกษาสามารถทำได้เอง แล้วก็สามารถเรียนรู้จากบทเรียนนี้ได้ครับ เชิญเข้าสู่บทเรียนเลยนะครับ